วันนี้นะครับเราจะเทรนนิ่งนะครับที่ท่าคิเหล็กนะครับ ประเทศพมา่าสภาพนายแบบนะครับที่เรานำมาเรียนขัดวันนี้นะครับ ก็มีปัญหาในเรื่องของละอองสีเนี่ยครับละอองสี รถที่นี่ร้อยก็จะเยอะหน่อยนะครับ ล้างเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเหลือนะครับเตรียมผิวก่อนเริ่มงานขัดนะครับส่วนฝากระโปรงนะครับเราจะไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าต้องแก้ปัญหาก่อนนะครับ ตัวนี้สีมีปัญหานะครับ

pointed, get the press, get the pointed. Get the pointed, get the party, get the party.